มาวันนี้เรามเล่นเกมอยู่ในค่ายพีจีนะครับผมเกมนี้เป็นเกมใหม่เนาะเกมถุงเงินเกมนี้เขาว่าเข้าดีมากๆครับผมเป็นเข้าดีมากๆ ก็รอมาเล่นอย่างดยวนผมที่นี่ จะเข้าดีเหมือนที่เขาว่าหรือเปล่านะผมเบ็ดสิบนะผมเบ็ดสิบโอเคโบนัสตัวนี้ ซองแดงผมจะเป็นการเพิ่มตัวคูณขึ้นไปเรื่อยๆผมส่วนซองทองผมจะเพิ่มจำนวนรอบนะผมจะเพิ่มจำนวนรอบฟิตปินขึ้นไปเรื่อยๆ นะผมจะพิ่มขึ้นทีละสามขึ้นไปเรื่อยๆนะ ไม่ได้จสามคนเพื่อนเห็นถ้วยสีทองด้านล่างไหมถ้าเกิดว่าได้ซองทองเห็นไะมันก็จะบวกคูณขึ้นไปนะอ่าขอดูนะเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้อีกหนึ่งรอบบันไลโลกแล้วไงเออซองทองไปกันเพื่อนเห็นไหมซองทองปุ๊บแล้วซองทองขึ้นไปข้างบนก็จะแจกตัวคูณลงมาด้วยนะผมก็ซองทองลงมาจะดีมากก็คือว่าจะเพิ่มทั้งตัวคูณแล้วก็เพิ่มทั้งถ้วยทองด้านล่างนะผมจำนวนรอบปิลิปปนจะบวกขึ้นเรื่อยๆโอเค สวยงามโอ้โหไม่ได้ผมเป็นนี้ เป็นเรื่องแล้ว โอ้โห เอาแล้วไงเหลืออีกรอบเดียวสุดท้าย โอ้โห หมดรอบครับผมพี่น้องเออซองแดงคือซองแดงได้รอบด้วยเหรอ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ อ๋อซองแดงก็คือว่ามันจะแจกตัวคูณออกจากซองแดงด้วยนะ ซองแดงได้ตัวคูณแล้วแจก อ้าวโอ้โหสวยงาม โอเคซองแดงเปิดซองออกมาเป็นคูณหนึ่งแล้วก็แจกคูณหนึ่งให้กับทุก ๆซอง โอ้โหดอกนี้ อ๋อซองแดงเกิดซองแดงคูณสี่มันก็จะแจกซองซองอื่นให้ไปบวกสี่เหรอเดี๋ยวลองดูดิใช่ไหมวะ คูณห้าเอาไม่แจกละงงหมดเพื่อน แต่ว่าเกมนี้ก็ผมว่าแม่งเข้าดีนะ เข้าดีคือยังไงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจ แต่ว่าตัวคูณแม่งขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วเนี่ย เอาละสองทองสองซองครับผม ดอกหูยสองทองอยู่บนต้นไม้ดอกนี้รู้เรื่องดิแจกตัวคุณออกมาเรื่อยๆนะ ผมแจกตัวคุณออกมาเรื่อยๆนะฮะผมเข้ามากันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดลิงก์แจ้งเตือนให้เราด้วยนะผม อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ บอกด้วยนะผมว่าเกมเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วอะเล่นแล้วเข้าหรือเปล่าเล่นแล้วเอ่มได้หรือเปล่านะผมก็ฝากคอมเมนต์ตอบกลับมาด้วยนะครับเออว่าเข้าไหมถ้าเกิดไม่เข้าผมจะได้แนะนำช่องทางต่อไปนะโอ้โหมีคนนินทาแล้วไงอือเอาละเป็นเรื่องแล้วครับผมพี่น้องซอง แดงซองทองหมดตอนนี้เข้าไปที่คูณร้อยร้อยสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบสองร้อยคูณสองร้อยสิบเก้าครับผมเพื่อน 219คูณ10โอ้โหรู้เรื่องครับผมเม็ดนี้ 2,190 โอเคผมก็ฝากกดไลค์กดติดตกดซับครกดติดแั้งเตือนนะครับผมเกมนี้แตกดีอยู่นะ เกมนี้แตกดีอยู่นะ ลงทุนเพียงเบ็ด10เท่านั้นลงทุนเพียงเบ็ด10เท่านั้นผมขึ้นมาที่ 3,885ขึ้นมาที่3,885ได้มาทั้งสิ้น2,190 นะครับผม